iPhone SE รุ่นที่ 2 จะเปิดขายในประเทศไทยในวันที่เท่าไหร่นะครับมีคำถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะ เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับแล้วก็มาคาดการณ์กันดูว่าการเปิดขายนั้นจะมาเมื่อไหร่ ก่อนอื่นเลยนะครับณปัจจุบันวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ทาง Apple ยังไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับว่า iPhone SE รุ่นที่ 2 นั้น จะเปิดขายในประเทศไทยในวันที่เท่าไหร่ ถ้าไล่ตามประวัติย้อนหลังนะครับ ก็ย้อนไปเมื่อ iPhone 11 แล้วกันครับ iPhone 11 เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 เดือนกันยายนปี 2019 แล้วมาเปิดขายในประเทศไทยครั้งแรกวันที่ 18 เดือน 10 นับระยะเวลาก็ประมาณเดือนเศษๆ นะครับซึ่งวันที่ 18 เดือน 10 หรือว่า 18 ตุลาคมนั้น ก็ตรงกับวันศุกร์นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปใน iPhone 10s 10r แล้วก็ 10s Max รุ่นนี้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 10 เดือน 9 ปี 2018 นะครับแล้วก็ทำการเปิดขายในประเทศไทยวันที่ 26 เดือน 10 ซึ่งวันที่เปิดขายในประเทศไทยก็เป็นวันศุกร์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับ ับ iPhone SE รุ่นที่ 2 เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมานะครับณตอนนี้นะครับวันที่ 5 พฤษภาคมแล้วนะครับคาดว่า iPhone SE รุ่นที่ 2 นั้นน่าจะมีการเปิดขายภายในเดือนนี้แหละ น่าจะเป็นในช่วงประมาณปลายปลายเดือนของพฤษภาคมนี้ ถ้าเรามาดูตามปฏิทินนะครับในปฏิทินของเดือนพฤษภาคม ถ้าเรานับเป็นวันศุกร์ใช่ไหมครับ ก็จะประกอบไปด้วยวันที่ 1 ซึ่งผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วหลังจากนั้นก็จะมีวันที่8นะครับ วันที่ 8 ก็ยังเป็นต้นเดือนอยู่15 22 29 ก็คือมันจะมี 15 ก็เป็นกลางเดือนนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นตัวเลือกก็จะเป็นสักประมาณ 22 กับ 29 ราวๆนี้นะครับ ถ้าเป็นช่วงประมาณปลายเดือนยังไง เราก็ต้องรอดูกันว่าตัวเลขที่เราจิ้มขึ้นมานะครับประมาณวันที่ 22 หรือวันที่ 29 ช่วงนี้นะครับหรือว่าวันที่ 21กับ28ยังไงก็ต้องรอดูกันว่าจะมาราวๆนี้หรือเปล่า ราะว่าในอดีตทาง Apple ก็เคยเปิดขาย iPhone ในวันพฤหัสเหมือนกันนะเท่าที่ผมไล่ๆดูนะครับก็จะมีหลักๆก็จะมีวันพฤหัสกับวันศุกร์เขาจะขายช่วงราวๆประมาณ ปลายสัปดาห์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนแบบช่วงอารมณ์ของการช้อปปิ้งประมาณนั้นนะครับดังนั้นณนะตอนนี้บอกให้เลยว่าถ้าใครอยากจะรอซื้อ iPhone SE รุ่นที่ 2 อยู่ ก็รอครับภายในเดือนนี้แหละ คิดว่าน่าจะทำการเปิดขาย ให้รอดูช่วงปลายเดือนนี้นะครับถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไร เดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับผมคลิปนี้ฝากไว้สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ Let's go.